ตานี้นะฮะ ถ้าไม่น้ำเงินก็คือจบ แต่ถ้าน้ำเงินเราได้ไปต่อ มา เอาละผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่าเหมือนเดิมนะงบ500 บาทนะเพื่อนๆจัดปุย โต๊ะนี้น้ำน้ำเงิน 21 แดง 26 นะครับ แล้วก็เสมอ 6 เล่นอะไรดีวะ อ่ะ เหมือนเดิมเฮ้ยหนักไปอ่ะ ขอเปลี่ยนชิปก่อน เปลี่ยนชิปก่อน หนักไปหนักไปเล่นแดงไปครับเล่นแดงไป 200ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้หน่อยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเพื่อนๆอุ้ย หน้าแปดโอ้โห น้ำเงินหน้าสูงจัด เอ้ยบอดสวยงามเราหกแต้มเอ้าทำไมเราเอาอีกใบหนึ่งอ่ะมันเจ็ดเลยอ่ะทำไมเราต้องเอาวะเก้าโอ้โหดีแล้วที่เอานะเพื่อนๆโอเค ตาแรกโอ้โหล่อตายอย่างหุดวิดล่อตายอย่างหุดวิดครับ ไป แดงนำล่อง แดงไปต่อครับตัวนี้เสมอออกเยอะเหมือนกันนะออกยังบ่อย เดี๋ยวขอปรับคลิปหน่อย รอบที่แล้วเล่นงบเยอะนะครับ ก็เลยติดคลิปมาค่อนข้างแรงนิดหนึ่ง รอบนี้งบ 500 นะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม มาดูกันต่อ200สีแดง ขอแบบแหลมแหลมแหลมแหลมหน้า 4 โอ้โหแม่งเจ็ดแต้มว่ะเราโหโอ้โหโดนขย่งแดกนะครับแบบนี้เปลี่ยนลายแล้วนะเพื่อนๆ อันนี้คือเปลี่ยนลายแล้วครับ เท่าที่ผมดูคือน้ำเงินมันเยอะกว่า สีแดงหรือเปล่าวะเยอะกว่าหรือเปล่าไม่รู้ แต่มันขยับแถวไปอ่ะ ผมขอขยับเปลี่ยนนะ ขอเปลี่ยนไปเล่นน้ำเงินนะครับ เมื่อกี้แดงท่วมเลยอ่ะพอมันดันอีกแถวหนึ่งไปคือน้ำเงินเยอะกว่า ก็ นั่นแหละครับ เราต้องขยับนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีสูตรดีๆเทคนิคดีๆแนะนำคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะลองไปเล่นดูนะฮะแล้วเอามาให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันบ้างนะ หน้าหกโอ้โหหกกับสามแม่งแยกกันสามอีกตัวโหล่อสี่ไอเวนมันสี่เออมันจัวมันสี่มันสี่เราเจ็ดเราเจ็ดแล้ว เราเจ็ดแล้ว สวยงามครับโอ้โหย้ายทันย้ายทันครับ น้ำเงินไป เมื่อกี้ลายมันเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าแถวมันขยับนะเพื่อนๆ ผมเคยบอกไปนานแล้วนะว่าถ้าเกิดแถวมันขยับให้สังเกตดีๆ ด้วยว่าเซนเราอะตาเราอะมันเห็นอะไรเยอะ แต่รอบนี้ผมเห็นน้ำเงินมันเยอะไงก็เลยขยับ ย้ายมาน้ำเงินมาดูกันต่อ ว่าแม่งจะไปได้หรือเปล่านะ มาดูกันต่อนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากมาที่เดียวกับผมนะบาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่เมนปักหมุดเมนแรกเท่านั้นนะครับ รับโปรรับนะฮะที่หน้าฝากได้เลย มัครก่อนไปที่หน้าฝากกดรับได้เลยนะครับ เป็นระบบออโต้นะเพื่อนๆหน้าฝรั่งชนฝรั่งเฉย โอ้โห เปิดหนึ่งแม่งแปดเลยเยเช่ไปน้ำเงินยืนหยัดน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินยาวๆครับนี่ขาดทุนอยู่สิบบาทนะทุกคน เล่นตานี้น้ำเงิน240เสมอ50แล้วกัน ลงทุน 290 นะครับ ตานี้นะ ลงทุน250 บาท 290ดินับเลขยังไงของกูวะมา ดูกันต่อ น้ำเงิน 240 เสมอ 50 ยังไงแม่งเปลี่ยนแม่งเปลี่ยนตัวเปิด แต่ว่าฝั่งเราไม่เปลี่ยนนะหน้าแปดอ้าวแปดแต้ม ชนเปล่า โอ้โหนึกว่าชน ไม่ชนครับม่ยองแทน ยังดีที่ได้นะครับกำไร 180 แล้วนะทุกคน ติดเสมอไว้แล้วก็ต้องติดต่อไป เรื่อย ๆ นะเพื่อน ๆ 50 บาทพอ ขาดตัวมันเปลี่ยนคิปอีกแล้วรออะไรฮะเอาสิบบาทออกมาไปน้ำเงิน 230 เสมอ 50 นะครับผม ค่ายเซ็กซี่นะฮะเล่นขั้นต่ำสุด 10บาทนะฮะ ส่วน SA น่าจะ 5 บาทลืมไปแล้วนะฮะ ลืมไปแล้ว เดี๋ยววันไหนจะมาเล่น SA อีกนะครับผมอย่าไปเล่น SA อีกนะอ่าเริ่มเบื่อเซ็กซี่แล้วเจดแต้ม เจอ6นั่นไงสวยงาม สวยงามครับ กินทีละร้อยแปดสิบพอสิบทีก็พันแปดแล้ว ไม่ต้องมักมากฮะน้ำเงินยาวๆครับน้ำเงินยาวๆ 60 ไป เล่นเน้นตัดเศษเอานะฮะกำไรถืออยู่ร้อยหนึ่ง สบายใจและอุ่นใจกว่านะฮะ ลงทุนไปแล้วน้ำเงิน 210เสมอ50เสมอ50 บาทเพื่อนๆคนไหนมีสูตรลับเด็ดเด็ดมีเทคนิคการอ่านเกมนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาไปทำรีวิวให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูบ้างนะ อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับ เบื่อสูตรเดิมๆแล้วอ่ะหน้าฝรั่งชนฝรั่งครับโอ้โหฝรั่งอีกแล้ว ฝรั่งไปโอ้โหไม่เจ็ดแต้มเจ็ดมา เจ็ดมา เจ็ดมา มาเจ็ดมา โอ้โห บอดเจ็ดเช่ แม่งลายแดงเนี่ย ลืมดูลายล่าง โอ้โห บอดอ่ะ ไป น้ำเงินมาแล้วครับน้ำเงินยาวๆสองร้อยพอหรือก็แบ่งครึ่ง ๆ ไปเลย ตัดครึ่ง ๆ ไปเลยแล้วกันสามร้อยสามร้อย เล่นให้รู้จักมาครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อ ๆ ไปด้วยนะ โอ้โห แม่งหน้าก้าวพออัพปุ๊บ แม่งหน้าก้าวโดนแล้วว่ะ นั่นไงเย็กเ่อัปเดตแม่งโดนเฉยเสียร้ายดิเสียร้ายนะ เปลี่ยนเป็นน้ำเงินนะตอนนี้อออินแล้วนะ โอ้โหเล่นเล่นอยู่หัวร้อนจนได้อ้าวเรลืองกับเบื้องแตก มาตาสุดท้ายครับ ไม่ใช่ดิ สุดท้ายหรือไม่สุดท้าย เดี๋ยวก็รู้ ตานี้นะฮะถ้าไม่น้ำเงินก็คือจบแต่ถ้าน้ำเงินเราได้ไปต่อ มาของงามดอกนี้ โยนดีมีลุ้น ้าสองอีกแล้วก็ต่ำอ่ะ โอ้น้ำเงินแม่งต่ำจัดเอาแปดแปดสวยได้ไปต่อครับทุกคนได้ไปต่อฮะ เอาอินไหมลองเอาอินแม่งเลยไหม แต่กลัวปิงปองชิบหาย ยังไงดีวะ ยังไงดียังไงดียังไงดียังไงดีปสามร้อยก็สามร้อยมาตานี้ โอ้โหแม่งหมดพอดีด้วยอ่ะเพื่อนๆกลัวมันเปลี่ยนลายชิบหาย ตาสุดท้ายแล้วครับ ตาสุดท้ายแล้วครับ ถ้าออกน้ำเงินถอนเลยแต่ถ้าออกแดงก็ต้องย้ายโต๊ะนะฮะออกน้ำเงินก็ถอนเลยสี่เอาห้ามาเอาสี่มาเออสุดโอ้โหเสมอโอ้โหเก้าชนเก้า ึ่นปุยมุยโอเควันนี้คงเอากำไรแค่นี้พองบ 500กำไรร้อยหนึ่งอุ่นใจกว่าดีกว่าขาดทุน โอเคนะไพ่หมดด้วยพอดีนะ ก็ต้องฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้งบ500 ได้กำไร100นะฮะไม่ได้มีเทคนิคอะไรแต่ว่ามีทิกเล็กๆนะครับ ก็แค่มันเปลี่ยนแถวนะ มันดันแถวไปตอนแรกเราอยู่แดงใช่ไหมมันดันแถวไปผมเห็นน้ำเงินมันเยอะก็เลย ย้ายมาอยู่น้ำเงินนะครับก็ทำให้เรามีกำไร100 บาทนะฮะลองเอาไปใช้ดูได้นะฮะก็ลองแบบสังเกตดูสำหรับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะฮะใครอยากมาที่เดียวกับผมนะบาคาร่าวอลเล็ตนะไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับรับโปรผ่าน หน้าฝากเท่านั้นนะครับสมัครก่อนนะแล้วก็ไปที่หน้าฝากนะครับกดรับออโต้ได้เลยนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะใครมีเทคนิคอะไร คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเอาไปจัดดูบ้าง เอามาให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นได้ดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับ